ารย์ทรายทราบไหมคะว่าผู้ผลิตเครื่องบินค่ะในปัจจุบันน่ะบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยมันมีถึง 2 เจ้าด้วยกันนะคะ ก็คือบริษัท Airbus กับ Boeing นะคะแอร์บะ Airbus เนี่ยเขาอยู่ที่ เป็นสัญชาติยุโรปนะคะคะส่วนอยู่ที่เมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วโบอิงอะค่ะ บริษัทโบอิงค่ะ เป็นสัญชาติอเมริกานะคะคะ อยู่ที่ชิคาโกค่ะ ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่จานหวาย ตอนนี้มีประเทศจีนที่เขามาหน้าใหม่เลยนะคะ เป็น Commercial Aircraft Corporation of China ค่ะเรียกสั้นๆว่าโคมแมค่ะจานหวาย หน้าใหม่จริงๆค่ะ ใหม่มาก ค่ะใช่